ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลง ชาติที่เจ็ดจันทกุมาร ขันติคืออาพรประดับใจ ขันติปารมี พระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ ให้เป็นทาสกันดะหานละปุโรหิต ยังจะดีเสียกว่า ข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่า จะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่ พวกข้าพระองค์ ก็ยังพอจะเลี้ยงช้าง เลี้ยงมา้า ขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้ หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ ก็ยังเที่ยวขออาหาร เลี้ยงชีวิตได้ยานวชิระ พระราชจิตจาพร เทิดยาณนวชิโรจันทชาดกเป็นชาดกที่พระพุทธเจ้า รัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์ เมื่อครั้งเกิดเป็นเจ้าชายจันทกุมาร ทรงมีปณิธานที่จะบำเพ็ญขันติบารมี แม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไร ก็จะไม่ทำร้ายผู้ที่ทำร้ายตน จันทกุมารชาดก ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุทกนิกาย ชาดก มหาดิบาตและอัตตกถาขุทกนิกายชาดก มหานิบาต ขณะตรัสเล่าเรื่องจันทกุมารนนั้น พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ภูเขาคิดจกูด เนื่องจากพวกภิกษุสนทนากัน เกี่ยวกับพระเทวทัตว่า พระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นเด็กหนุ่มจึงมีพระทยเบา หลงเชื่อพระเทวทัตทรงทำปิตุคาตโดยการปรองพระชนพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นพระชนกด้วยการให้อดพระกยาหาร และใช้มีดกรีดพระบาททั้งสองข้าง เพื่อมิให้พระชนก เสด็จพระดำเนินด้วยการจงกรม จนกระทั่งสวรรคตในเวลาต่อมา แล้วอภิเษกพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งแคว้นมคต ครั้นครองราชแล้ว พระเทวทัตยุยงให้ส่งพลธนู ไปปรองพระชนพระบรมศาสดา เมื่อพลธนูเข้าไปใกล้พระพุทธองค์ ก็เกิดกลัวความผิด ที่จะกระทำรู้สึกหวาดวันสะทกสะท้าน พระพุทธองค์เห็นเช่นนั้น จึงตรัสเรียกด้วยพระวาจาอ่อนโยน พวกเขาปลดคันตนูลงวางไว้ แล้วเข้าเฝ้าซบหน้าลงแทบพระบาทพระบรมศาสดา กราบทูลให้พระพุทธองค์ทรงยกโทษให้ พระบรมศาสดา ตรัสว่าเอาเถิด เมื่อพวกเธอสำนึกผิดแก้ไขตัวเอง เราก็จะยกโทษให้พวกเธอ เพราะผู้ใดรู้ว่าทำผิด แล้วกลับใจทำให้ถูกต้อง เขาจะเจริญในธรรมอันเป็นข้อปฏิบัติของพระอริยะเจ้า พระบรมศาสดาทรงแสดงอนุปุพีกถา แก่เหล่าพลธนูที่พระเทวทัตทรงไปปรงพระชน ให้ได้บรรลุโสดาปติผล แล้วส่งกลับไป เปิดตำนานชีวิตพระเทวทัต พระเทวทัตเป็นพระญาติของพระพุทธเจ้าฝ่ายกรุงเทวทหะ ออกบวชพร้อมกับพระพัตยะ พระอนุรุทธะพระอานนท์พระพักคุพระกิมพิละ ซึ่งเป็นพระญาติฝ่ายสักยวงศ์กรุงกระบินลพัทและพระอุบาลี พนักงานภูสามาลาในราชสำนัก เมื่อพระเทวทัตบวชแล้ว เห็นลาบสักกะเกิดขึ้นในพระศาสนามาก จึงหลงติดในลาบ เมื่อพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ชาวกรุงโกสัมพีต่างถือจีวร เพสัต น้ำปะนะ และดอกไม้ เครื่องสักการะบูชา ไปวิหารต่างถามถึงพระพุทธเจ้า และพระเถระสำคัญมี พระสาลีบุตรเป็นต้น แต่ไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลย พระเทวทัตเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่า คิดว่า เราก็เป็นกษัตริย์ บวชพร้อมกับสากยะเหมือนกัน แต่ไม่มีใครถามถึง ควรทำให้ใครเลื่อมใส จะได้มีลาบสักการะอย่างองค์อื่นบ้าง พระเทวทัตนึกถึงพระเจ้าพิมิสาร แต่พระองค์ก็บรรลุโสดาปติผลแล้ว มีศรัทธาตั้งมั่น ต่อพระพุทธเจ้าไม่สามารถทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ แม้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เช่นกัน ส่วนอาชาติศัตรู โอรสของพระเจ้าพิมพิสาร ยังเป็นเด็กหนุ่ม ยังไม่รู้คุณและโทษอะไร หากทำให้พระองค์เลื่อมใสได้ ลาบสักการะเป็นอันมากจะเกิดขึ้นตามมา พระเทวทัตจึงออกจากกรุงโกสัมพี ไปยังกรุงราชคฤห์เนรมิตกายเป็นกุมารน้อยมีอสรพิษสี่ตัว พันที่มือและเท้าทั้งสี่ ตัวหนึ่งที่คอ ตัวหนึ่งแผ่พังพานเป็นเสิร์ตบนศีรษะตัวหนึ่งทำเฉวียงบ่า ลงจากอากาศด้วยสังวานงู นั้น นั่งบนพระเพลาของอาชาติสตรูกุมาร ครั้นเห็นพระราชกุมารตกใจกลัว ก็ทูลว่า อย่ากลัวเลย อาตมาคือพระเทวทัตพลันนั้นก็กลับกลายเป็นภิกษุ ทรงไพรจีวรผู้สำรวมหน้าเรื่มใสเช่นเดิม ยืนอยู่ตรงประพักทำให้พระราชกุมาร ทรงเลื่อมใสด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ต่อมาพระราชกุมารก็ได้ไปพบพระเทวทัตทั้งเวลาเช้าและเวลาเย็น พร้อมด้วยรถบรรทุกพระตาหารเป็นจำนวนมากทำให้พระเทวทัตมีลาบสักกะละเป็นอันมาก พวกภิกษุหนุ่ม ซึ่งเดินทางมาจากกรุงราชคฤห์เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดากราบทูลเหตุการณ์ต่างๆ ให้พระองค์ทราบ พระบรมศาสดาตรัสเตือนพวกพิสุว่า พวกเธอจงอย่าพอใจลาบสักการะเลย อาชาติศัตรูกุมารจะบำรุงพระเทวทัตไปได้กี่วัน ลาบสักการะที่เกิดขึ้นแก่เทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเท่านั้น แล้วตรัสย้ำว่าผลกล้วย เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นกล้วยขุยไผ่เกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อเกิดขึ้นย่อมฆ่าต้นอ้อฉันใดลาบสักละเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ย่อมฆ่าคนชั่ว เหมือนลูกม้าอัสดร ย่อมฆ่าแม่ของตนเองฉันนั้น